ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน n a s d a า Startup ปั้นโมเดลธุรกิจใหม่สู่ Deep Tech Startup ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนางานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยการถ่ายทอดสิทธิเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว จึงอาจไม่เพียงพอต่อการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สวทช จึงได้จัดทำกลไก n a s d a q Startup โมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อต่อยอดงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ โดยมี Deep Tech Startup ที่ครอบคลุมหลายสาขาอุตสาหกรรมครับ วทช พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ NASDA Startup เพื่อเป็นนกลไกในการขยายผลงานวิจัย สวทช ไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยสนับสนุนนักวิจัย หรือบุคลากร สวทช เข้าร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ในการปั้นโมเดลธุรกิจจากผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ สวทช รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งการสร้างความเจริญเติบโต และความมั่นคงของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัจจุบันมี Deep Tech Startup จากโครงการ NASDA Startup ทั้งหมด 9 ผลงาน ประกอบด้วย Startup ด้าน Biotechnology and Bioservice ด้านดิจิทัลด้าน Aging Society Quality of Life และด้านความงามและอาหารเสริม เป็นต้น สนับสนุนการวิจัยพัฒ นาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย Deep Tech Startup โดย สวทช วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน